เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน คลิปนี้จะได้เล่าเรื่องสุกรเปรตหรือเปรตหน้าหมู ซึ่งปรากฏอยู่ในอัตกถาขุตกนิกายเปตวัตถุปฐมวัคมีเรื่องราวกล่าวไว้ ว่า เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาศัยอยู่ณกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ ในพระเวรุวันกลันทกะนิวาปวิหารขณะนั้น ท่านพระนารทเทระพำนับอยู่ที่ เขากิจกุฏ ได้บำเพ็ญศาสนกิจและชำระร่างกายแต่เช้าตรู่เสร็จแล้ว นุ่งสบงทรงจีวร เดินทางลงจากเขาคิจกุฏ เพื่อออกจาริกเที่ยวบินตบาท อันเป็นกิจวัตรประจำวัน ณกรุงราชคฤห์ขณะนั้นได้ยินเสียงกรีดร้อง โหยหวน ของเปรตตนหนึ่ง จึงได้หันไปมองดู ได้พบเปรตหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมู ส่วนร่างกายเหมือนคนทุกประการจึงเอ่ยวาจาถาม ถึงผลกรรมที่เปรตนั้นทำว่า ร่างกายของท่านช่างงดงามยิ่งนัก มีผิวพรรณวันนะประดุจทองคำประสมีกายของท่านสว่างสวยโฉดช่วงไปทั่วทุกทิศ แต่ชะไหนหน้าของท่านกับคล้ายหน้าของหมู เมื่อก่อนในอดีตชาติ ท่านได้กระทำกรรมอันใดไว้ เปรตนั้น ได้ฟังคำพระเถระเจ้าถามแล้ว จึงกล่าวว่า ข้าแต่ท่านพระนารถผู้เจริญ ในอดีตการเมื่อครั้งศาสนาของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระเจ้าเป็นภิกษุเหมือนกับท่านนั่นแหละ เป็นผู้สำรวมระวังกายยิ่งนัก ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตาม ล้วนระมัดระวังทั้งนั้น ไม่ขนองมือ ขนองเท้า แต่ไม่อาจสำรวมวาจาได้ เที่ยวด่าบริพาทภิกษุทั้งหลาย ใช้วาจาทิ่มแทง เสียดแทง ภิกษุเหล่านั้นอยู่เป็นประจำ เห็นใครไม่ได้ จะต้องพูดตำหนิ หรือด่าให้เสียหาย เพราะกรรมที่ทำนั้น ภายหลังมรณภาพแล้ว ได้ไปบังเกิดในนรก หมกไหมอยู่ในนรกนั้นตั้งพุทธันดรหนึ่งคำว่าพุทธันดรนนั้นหมายถึงระหว่างช่วงที่เว้นว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าคือเมื่อศาสนาของพระกัสสปสัมภาสัมพุทธเจ้าเสื่อมเส้นลง ระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ จนกระทั่งถึง ศาสนาของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้เรียกว่าพุทธันดร ข้าพระเจ้าชดใช้กรรม ในนรกอย่างแสนสาหัส แล้วจึงได้มาบังเกิดเป็นเปรตในพุทธบาทการลำบดี ถูกความหิวกระหายครอบงำ ได้รับทุกทรมานยิ่งนัก ด้วยเศษวิบากของกรรมนั้นนั่นแหละ ณ เชิงเขาคริจกูดใกล้กรุงราชคฤห์แห่งนี้ ข้าแต่ท่านนารทผู้เจริญ เมื่อก่อนข้าพเจ้าได้สำรวมระมัดระวังทางกาย แต่ไม่สำรวมระมัดระวัง ทางวาจา ใช้ วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงคนอื่น รัศมีกายของ ข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นกับที่ท่านเห็นประจักษ์อยู่นี่แหละ ท่านนารทัพกุจเจริญ ข้าพเจ้ามีกาย มี สวด ทรงเหมือนมนุษย์ มีสีดุจทองคำ แต่หน้าของข้าพเจ้าเหมือนกับหน้าสุกรอาแต่ท่านนารทผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอบังอาจเตือนท่านไว้ว่า ร่างกายของข้าพเจ้านี้ ตั้งแต่คอลงไปถึงกายท่อนล่างมีสวดทรง เหมือนมนุษย์ทุกประการ กายท่อนบนมีสวดทรงเหมือนกับสุกรที่ท่านเห็นประจักษ์อยู่นั่นแหละ ขอท่าน อย่าได้ทำบาปทางปากเลย อย่าให้หน้าสุกรเกิดมีแก่ท่านเลยลำดับนั้น ท่านพระนารทเทระ เที่ยวจาริกบินดาบาทไปในกรุงราชคฤห์กลับจากบินดาบาทฉันพระทหารเสร็จแล้ว จึงได้เข้าไปกราบทูลเนื้อความนั้น แด่พระบรมศาสดา ผู้ประทับนั่ง ท่ามกลางบริษัทสี่ พระบรมศาสดาตรัสว่า นารทะเมื่อก่อนเราได้เห็นสัตว์นั้นแล้ว ที่ควงแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูด เพื่ออนุเคราะห์แก่ชนทั้งหลาย บัดนี้ เราได้เธอเป็นสักขีพยานแล้ว เมื่อพระองค์จะประกาศโทษอันต่ำทราม โดยเป็นอนเนกประการ ซึ่งอาศัยวจีทุจริต และอานุสงส์อันเกี่ยวข้องด้วยวจีสุจริต จึงทรงแสดงธรรมเป็นอเนกประการพระธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว เรื่องสุกรเปรตก็ได้อวสานก็ขอฝากท่านผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย อย่าได้เป็นผู้ปากกล้า ใช้วาจาทิ่มแทงคนอื่น เหมือนกับสุกรเป็ดตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี